การแต่งเสียงอย่างเป็นธรรมชาติ การแต่งเสียงมีไว้ทำไม ความจริงแล้วเสียงที่ถูกบันทึกมา แล้วถูกจัดเก็บในรูปของไฟล์นั้น นั่นเรียกว่าเสียงดิบ เสียงดิบคือเสียงที่ยังไม่ได้รับการแต่งใด ๆ เสียงที่ยังไม่ได้รับการแต่ง จะยังไม่มีเนื้อเสียงสวย ๆ เนื้อเสียงสวย ๆ คืออะไร เนื้อเสียงสวย ๆ คือเนื้อเสียงที่ถูกปรับ ทั้ง EQ และ Reverb เพียงเล็กน้อย จะได้เนื้อเสียงที่ไม่บางจนเกินไป และไม่ค่อนไปทางทุ้มแข็งเกินไปด้วย เพราะฉะนั้นผู้เรียนควรเรียนรู้และลองทำดู โดยมอนิเตอร์ฟังกับหูตัวเอง แล้วดูว่าเสียงที่ถูกปรับแต่งนั้นผิดเพี้ยนไป หรือไม่เป็นธรรมชาติหรือเปล่า สักคำว่าเธอทำดีอย่างไร เพราะฉันรู้สึกดี ทุกครั้งที่อยู่กับเธอ ที่จริงนับตั้งแต่ที่เรานั้นรักเธอไม่คิดว่าจะรักได้มากมาย จะรู้วิธีดูแลคนที่ห่วงใยจนฉันแปลกใจความรู้สึกที่ฉันมี เคยรักมาเท่าไหร่ ก็ยังรักได้อีก จะพบกันวันนั้น ใจก็รู้เราจะมีกันวันนี้ เธอเติมเต็มสิ่งดี ๆ ให้ทุกวันที่มี กลายเป็นวันที่มีความหมาย ไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้แต่จากนี้แม่นานเท่านานสักเพียงไหนจะมีเธอจะมีฉัน กันตลอดไป ยิ่งพบเธอยิ่งได้รู้จักยิ่งรักเธอหมดใจ ราะฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่อยู่กับเธอ ที่จริงนับตั้งแต่ที่เรานั้นรักเธอไม่คิดว่าจะรักได้มากมาย จะรู้วิธีดูแลคนที่ห่วงใยจนฉันแปลกใจความรู้สึกที่ฉันมี เคยรักมาเท่าไรก็ยังรักได้อีก ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร พบกันวันนั้นใจก็รู้เราจะมีกันวันนี้ เธอเติมเต็มสิ่งดีๆ ให้ทุกวันที่มี กลายเป็นวันที่มีความหมาย ไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้ต่อจากนี้แม้นานเท่านานสักเพียงไหน จะมีเธอจะมีฉัน ไปยิ่งพบเธอยิ่งได้รู้จักยิ่งรักเธอหมดใจ